อันถัดไปนะครับผม อันนี้เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ แล้วผมคิดว่าแบบเฮ้ยโอ้โหสำหรับใครต้องการแบบว่าถ่ายรูปสมมติถ่ายรูปหน้าหน้าเรามาถูกไหมต้องการอยากจะลบสิวอันนี้ช่วยได้นะ ลองปรับดู อ่ะลองจิ้มเข้าไปที่เรื่องของการปรับแก้ไขภาพครับ นะ ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายภาพนะครับ ผมให้กว้างขึ้นนะ เห็นไหมทีนี้พอขยายภาพเห็นไหมครับ มันจะมีวงกลมอ่ะผุดขึ้นมา อันนี้คือวงกลมของการของการแบบว่าสโคปที่เราจะปรับแก้ไข สมมติว่าผมเลือกไป อ่าเอาใหม่นะครับผมสมมติว่า ผมเลือกไปที่ไปที่บริเวณดาวอันนี้แล้วกันนี่นะวันนี้นะ เสร็จปุ๊บผมเอาผมเอานิ้วชี้ตะเลงเห็นไหมครับ ลบ ดาวหายไปแล้วขยับใหม่ ขยับอีก ตรงไหนดี ตรงนี้ดีกว่า นิดนึง ตึ๊บอ่า ไอ้กลมๆเนี่ย นี่คือขนาดของแบบว่าของบัตรหรือว่าของตัวที่เราจะจะลบนะฮะ อ่ะผมลองเอาให้มันเล็กๆเนาะ แล้วก็ลองลบดูครับ ประมาณนี้ เห็นไหม เอานิ้วลาก ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ห็นเห็นเห็นเห็นแถบแดงไหมครับ นะ ลองปล่อยดูครับฟืบเป็นไง มันจะ มันจะเอาเนื้อส่วนอื่นนะครับ มา มาสแตมเพื่อให้ เพื่อให้ เพื่อให้เหมือนให้พื้นที่ตรงนั้น มัน มันถูกเปลี่ยนไปประมาณนี้ เห็นไหมเป็นไงล่ะ ทีนี้ใครมีรูปตัวเองแล้วอยากแล้วอยากจะลบสิว สามารถทำได้โดยมือถือแบบง่ายๆเลย นะ โอเค ถ้าเกิดพอใจแล้วนะครับ ก็ ก็อะไรอ่ะก็กดถูกเนาะถ้าเกิดคิดว่ายังยังไม่พอใจก็คือกดกดกดตัวตัวเครื่องหมายตัว x นะครับหรือว่ากากบาทนะ โอเค ผมกดเรียบร้อยผมกดถูกเลยโอ้เกือบลืม ถ้าเกิดเราอยากเราอยากจะแก้ไข สามารถกดตัวที่เป็นเครื่องหมายเหมือนลูกศรโค้งๆนะได้นะครับไปทางซ้ายนะลองกดดูครับฝึกเห็นไหมอันนี้กลับมาแล้วก็ก็ก็อีกหนึ่งที่เห็นไหมครับเรากลับมาแล้ว สามารถแบ็กกลับขึ้นมาได้นะครับ ประมาณนี้นะ โอเคกดถูกเลยพอใจแล้วประมาณนี้ ทีนี้มาอีกค่าหนึ่ง อันนี้เป็นค่าที่สามารถาช่วยทำให้ภาพมันโดนน่าสนใจมากขึ้นนั่นคือค่าขอบมืดนะครับเป็นเป็นเป็นการปรับขอบมืดนะลองกดเข้าดูครับ ขอบมืด เหมือนกัน เราเอานิ้วขยายซูมเข้าซูมออกดูนะครับผมเห็นไหมจะเห็นเป็นกลมๆไหมครับ อันนี้คือรัศมีของของภาพที่เป็นทำทำทำพื่อขอบดำนะครับ อ่ะ สมมติผมปรับปรับปรับประมาณนี้ อ่ะ เสร็จปุ๊บ ก็ลองเลื่อนขึ้นลงนะครับผมครับ มันสามารถปรับไปทั้งสองค่าคือค่าสว่างภายนอกแบบแบบแบบแบบนี้นะ เห็นขอบดำไหมเห็นไหมที่ขึ้นตรงรอบ ๆเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือวงรอบของของของรัศมีที่เราตั้งค่าไว้นะครับ นะ แต่ถ้าเกิดเป็น เป็นเรื่องของอะไรนะ ความสว่างภายในเราดูนะครับเพิ่มขึ้น อันนี้คือภายในวงที่เราเตรียมไว้นะมันจะเป็นเรื่องของการการใส่ขอบครับผมใส่ขอบในวงกับนอกวงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบสามารถที่น่าสนใจในการในการเล่นฟังก์ชันเนาะอ่ะผมลองประมาณนี้ดีกว่า เค กดถูกครับ เรียบร้อย นี่คือฟังก์ชันในการปรับเครื่องมือหลักๆของแอปนี้ ซึ่งบอกว่าเราใช้ได้ครอบคลุมแบบโหสุดยอดมาก เรียกว่าเอาจริงๆคือมันน่าจะเป็น Photoshop ดีๆ คือทีนี่เองนะครับ ก็ยังไงก็ลองก็เอาไปลองใช้ดูนะครับผม แล้วก็ด้านล่าง อันเนี้ยด้านล่างจะเริ่มเป็นฟังก์ชันแบบพิเศษขึ้นมาแล้วเป็นฟิลเตอร์ เป็นแบบว่าเหมือนอ่าโทนต่างๆ หรือแบบว่า หรือเป็นแบบเป็นการปรับค่าอัตโนมัติที่ทางแอปเขาเตรียมมาให้ หรือว่าลูกเล่นพิเศษนะอันนี้ต้องลองเล่นดูนะครับ ซึ่งเรื่องอธิบายเนี่ยผมว่ามันคงจะจะยาวนานแน่ๆเนาะยังไงคร่าวๆในในการโปรเซสแค่นี้เพียงพอแล้วคุณลองปรับดูนะครับแบบว่าเฮ้ยสมมติแบบเราเราถ่ายมาปุ๊บ เราเคี่ยวภาพมืดไปก็เพิ่มความสว่างเนาะหรือคิดว่าจุดนี้น่าจะสองอันนี้ก็สามารถปรับเฉพาะจุดได้หรือคิดว่าถ่ายมาแล้วปุ๊บ เฮ้ย ภาพมันดู มันดูไม่โอเค ดูแบบว่ายังไม่เคลียร์ ยังแบบว่ายังยังยังมีส่วนที่ขาดขาดเกินเกินอยู่ ก็สามารถครอปได้นะครับ เนี่ย ตัวนี้ตัวเดียวเพียงพอต่อการทำภาพแล้วอันนี้คือภาพไฟนอลที่ผมที่ผมทำ แล้วก็คิดว่าสามารถโพสต์ได้แล้วนะ โพสขายของได้นะสมมติถ้าเกิดผมขายตุ๊กตาหมีผมว่าตัวเนี้ยขายได้ละแล้วก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยได้เลยนะครับทีนี้สมมติถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วปุ๊บจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเห็นไหมบันทึกเลยนะ บันทึกฟึบมันจะไปบันทึกบริเวณที่แกลลี่เราเลยอ่ะกลับไปกลับลองกลับไปดูครับ แล้วกดลองกดแบ็กดูครับแล้วก็เลื่อนไปที่ แกลลี่ของเรานะครับ ที่เราเก็บไฟล์ภาพนะ อ่าแล้วก็เลื่อนไปที่ มันจะมันจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า snapseed snapseed แป๊บนึงนะครับผมขอหาก่อน นี่อันนี้ เห็นไหมครับกดคลิกเข้าไป มันจะมาเก็บอยู่ตรงอยู่ที่ไฟล์นี้ครับ แล้วเราก็สามารถนำไปใช้อื่นได้อีกมากมาย นี่คือการแต่งภาพแบบคร่าวๆแล้วผมก็คิดว่า มันสามารถเป็นเครื่องมือที่ที่ช่วย ทำให้คุณสามารถได้ภาพดีๆขึ้นมาได้ แล้วก็ถ้าใครที่สามารถฝึกการแต่งภาพจนชำนาญแล้วก็เริ่มเก่งมากขึ้นเนี่ยคุณจะเหนื่อยกับการถ่ายน้อยลง เพราะคุณจะรู้ว่าถ้าคุณถ่ายอย่างนี้แล้วจะแต่งอะไรต่อ ทั้ง 2ออย่างเป็นทักษะที่สำคัญนะครับแล้วก็ยังไงก็ลองประยุกต์ยูเนาะสำหรับวันนี้ผมคิดว่าคงได้อะไรกันเยอะมากแล้วแหละ